ุยทะเลกเสกเป็นคำกรลามโอตระคูในหัวกูมี เป็นพันพันกรกูไม่จำเป็นต้องใส่พันเงินพันทองให้ดูดี แต่ว่าแรปที่กูมีมันทำให้คนมองมาฟัก เพราะว่าฮิปฮอปผู้ชายใจเขียนเป็นบรรทัด ที่กูยังทำกูไม่ได้หวังเรื่องเงินทอง ใจใจกูมันรักยังคงทำมันอยู่ทุกวัน ถึงจมปักเป็นประจำแต่กูยังไม่คิดพักต้องรอให้กูแรปมันให้ปากพังกูถึงจะหยุดทำ รักกูแม่งโคตรผูกพันกับมันเพราะกูยังคงฝึกมันอยู่ทุกวี่วันในเพลงของกูออกมาดีสุด มันบางทีอาจมีขื่นขมแต่กูผสมคำกรลงในทำนองเพื่อให้จังหวะมันดุดันเพราะกูยังคงบรรจุคำแทนลูกกระสุนให้รามของกูอยู่ยงคงกระพันแรงเหมือนพปยุทหลุม นี่ไม่ใช่ไทยกระบุตร ไม่ต้องตีให้เข้าหลุมแต่ใครจะรู้ว่านี่คือโอตระคูลในยุคปีเก้าศูนย์กูนั่งแต่กระสุนพร้อมกับ สมุนกลางชายหาดเพลงกูโยกทำเอาโล ำริมฝั่งแรปเพื่อชีวิตที่กูคิดกันออกจากหัวสมอง ตอนที่กูกำลัง หลอมคำให้คมคายกูจะทำไปจนรันตาย กูไม่สนคำงมงายจากปากคนบางทีกูอาจจะจมปัก แต่ใจมันถนัดกับกาบก้อนเลยหัดลองทำมันไปตามที่คิด เลยออกมาสปิดชิดลามเหมือนกับอาคม กูพร้อมประจนเดินเข้าชน เพราะกูต้องเดินตรงไป ถึงมันไม่เอ็นไม่เอียงลงแต่ยังทนทำกูยังคงนั่งบรรจงทำถึงมันไม่ดังแต่กูยังไม่เปลี่ยนกูยังเลือกทำแม้ว่าโอตะคูของกูดูเหมือนจะตกเทนกูยังเชื่อในตัวของกูเองจนกว่าจะหมดเวรหากยังไม่จบเพลงลองเอ็นหัวโยกในเพลงที่มันโคตรเกี่ยวกับทางโลกที่กูนั้นสะกดเองจะอยากจะบอกให้รู้เห็นนางงงกูก็มีสมองมีวิธีหัดคิด เป็นไม่เหมือนพวกอวดฉลาดมาบอก ักวันมันต้องคมเหมือนกับคมดาบเมาฟังเจอ